วัสดีค่ะ ทุกคนอยู่กับชีนะคะในช่อง อาชีชาแนลวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะว่าเล่นติ๊กต็อกเนี่ยทำเงินได้ยังไงนะคะสำหรับปี 2021 นี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะชีก็เคยสรุปไว้ในคลิปก่อนนะคะคลิปนี้นะซึ่งคลิปนี้นะทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ สรุปมาทั้งหมด 5 ข้อนะคะว่า เล่น TikTok ได้เงินไหมได้เงินจริงหรือเปล่าแล้วก็จะทำเงินจาก TikTok อะทำได้ยังไงนะคะส่วนวันนี้นะคะ คลิปนี้ค่ะชีก็ได้รวบรวมนะคะทั้งประสบการณ์แล้วก็รวบรวมข้อมูลของในปีที่ผ่านมาจนถึงครึ่งปีนี้นะคะ มาบอกกับทุกคนค่ะว่าเล่น TikTok นะคะจะทำยังไงให้ได้เงินนะคะ แม้แต่เป็นค่าขนมเล็กๆ น้อยๆนะคะ หรือว่าจะทำเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำก็สามารถทำได้ค่ะ โอเค ถ้าอยากรู้กันแล้วนั้นว่าต้องทำยังไงนะคะ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ชีก่อนนะคะ แล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ การหาเงินใน TikTok นะคะ อย่างแรกเลยที่ง่ายที่สุดนะคะ ก็คือเราสามารถหาเงินได้จากการไลฟ์สดใน TikTok ค่ะ แล้วการไลฟ์สดเนี่ยมันทำเงินได้ยังไงนะหรอ ก็คือเวลาที่เราไลฟ์สดนะคะ แล้วมีคนที่เขาส่งของขวัญให้เรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบ เป็นสติกเกอร์รูปแมสหรือว่าอาหารอะไรต่างๆ คือสติกเกอร์แต่ละตัวนะคะ มันมีมูลค่าของมันค่ะ แล้วถ้าเราอ่ะรวบรวมมูลค่าของสติกเกอร์พวกนี้นะคะ ให้ได้ประมาณ 200 เหรียญนะคะ ก็จะเท่ากับ1ดอลลาร์นะคะ แล้วไอ้ตัวเงินพวกนี้นะคะ ถ้าเราสะสมมาเรื่อยๆ เราก็สามารถถอนได้ค่ะ โดยที่การถอนขั้นต่ำนะคะ อยู่ที่100ดอลลาร์ค่ะ แล้วเราจะไลฟ์สดได้ไหม ทำยังไงนะคะ เราก็ต้องมีผู้ติดตามก่อนนะคะ โดยที่ผู้ติดตามขั้นต่ำสำหรับการเริ่มไลฟ์สดนะคะ ก็ต้องมี 1,000 คนเท่านั้นค่ะ 1,000 คนถือว่าไม่ยากเลยนะคะ สำหรับการเล่น t i k t o กค่ะ ถ้าเทียบกันระหว่าง 1,000 คนของ t i k t o อกกับ YouTube นะคะ พี่ชีเชื่อว่าสักประมาณ 1 เดือนนะคะ ไม่ถึง 1 เดือนมันก็สามารถสร้างผู้ติดตาม 1,000 คนได้แล้วนะคะ ก็สู้ๆนะคะ พี่ชีเป็นกำลังใจให้ค่ะ ส่วนวิธีการหาเงินวิธีถัดไปนะคะ วิธีนี้ก็ถามว่าทำได้ง่ายไหมก็ง่ายนะ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย มันคือวิธีการเชิญเพื่อนค่ะไอตัวนี้นะคะเป็นแคมเปญของทางติ๊กต็อกนะคะ ที่มีมาตั้งแต่สมัยธันวาคมปีแล้วนะคะ แล้วก็จะสิ้นสุดธันวาคมปีนี้นะคะ แปลว่าคุณก็ยังมีเวลาที่จะหาเงินกับมันนะคะ ถามว่าเงินมีมูลค่าเยอะไหมถือว่าเยอะอยู่นะคะ เพราะว่าการเชิญเพื่อน 1 คนนะคะ จะได้ถึงประมาณ 400-500 บาทเลยนะคะ และเราสามารถ เชิญเพื่อนได้สูงสุดตั้ง 20,000 คนเลยนะ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วจะทำได้ยังไงนะคะ โอเคเข้า TikTok พร้อมๆกันเลยค่ะ เข้าแอป TikTok ปุ่มนะคะในหน้า for you page หรือว่าหน้าสำหรับคุณนะคะเราจะเจอไอตัวสติกเกอร์ที่เขียนว่า TikTok bonus ด้านมุมซ้ายบนตัวนี้นะคะ กดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะเขียนว่าเชิญเพื่อน 5 คนและรับสูงสุดถึง 2,501 บาทนะคะ แปลว่าเชิญสัก 1 คนก็ประมาณ 500 บาทนะวิธีการเชิญเพื่อนนะคะก็ง่ายมากๆ เลยค่ะ เราก็กดคำว่าเชิญนะคะหลังจากนั้นเราก็กดคำว่าคัดลอกลิงก์นะคะ พอได้ลิงก์มาปุ๊บเราก็สามารถไปแชร์ใน Facebook ใน IG หรือว่าในคอมเมนต์ต่างๆ ใน Facebook ที่คนมันเยอะๆนะคะ พอคนอ่ะกดเข้ามาเล่นปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีเงื่อนไขนะคะ ไม่ใช่ว่าคนกดมาเล่นตามลิงก์เราและสมัครแล้ว เราจะได้เงินไม่ใช่นะคะ มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะคะ โดยที่เราสามารถกดเข้าไปดูนี่นะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะ ถ้าเราทำตามเงื่อนไขพวกนี้ได้ครบนะคะ เราก็จะสามารถรับเงินตามนั้นได้อ่าเดี๋ยวสรุปสั้นๆนะคะ เราก็มาดูตรงที่รางวัลตัวนี้นะคะ เราจะได้รางวัลพวกนี้ได้ยังไง ก็คือ สมมุติว่าเราเชิญคนแรกนะคะ เราจะได้ 901 บาทนะคะ เงินก้อนแรก 501 บาทนะคะ จะโอนมาให้เราก็ต่อเมื่อคนนั้นนะคะ สมัครติ๊กต็อกนะคะ ภายใน 45 นาทีที่เขานับถอยหลังอยู่นะคะ แล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะคะ 571 บาทนะคะ เมื่อเพื่อนเราอะ่ะใช้รหัสแนะนำของเราอีกทีนึงและเราจะได้อีก 40 บาททันมานะคะ เมื่อเพื่อนของเราเนี่ยดูวิดีโอในติ๊กต็อกนะคะ 3 วัน พอเราหาเพื่อนคนที่ 2 คนที่3คนที่ 4 คนที่ 5 มานะคะ แล้วทำตามนี้ทั้งหมดนะก็หลังจากนั้นเราก็จะได้รับเงินค่ะ แล้วเงื่อนไขการรับเงินก็ต้องมาอ่านดูในข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะ ว่า อีกกี่วันเราถึงจะได้เงินนะคะ เป็นไงกันบ้างกับวิธีการหาเงินข้อนี้นะคะ มันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากและถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะ มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมว่าเพื่อนเราจะสมัครหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเพื่อนคนไหนมาช่วยคุณสมัครก็โชคดีไปนะคะ เอาล่ะมาถึงข้อถัดมานะคะ วิธีการหาเงินกับการเล่น TikTok นะคะ ก็คือการรับรีวิวสินค้านั่นเอง วิธีนี้นะคะก็เหมือนข้อที่แล้วเลยว่าคือถ้าจะพูดว่ายากมันก็ยาก แต่ถ้าพูดว่ามันง่ายมันก็ทำได้นะคะ คือเราอ่ะต้องเริ่มจากการที่เราต้องสร้างผู้ติดตามของเราก่อนนะคะ และเราอ่ะก็จะต้องแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ของเรานะคะเรามีคาแรคเตอร์โดดเด่นอะไร แล้วก็ดึงมันออกมานะคะ สมมติว่าเราอ่ะเป็นคนที่อาจจะเก่งในด้านของภาษานะคะ ลิปเกี่ยวกับภาษาออกมาเยอะๆนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะ สปอนเซอร์หรือว่าผู้จ้างงานนะคะ อาจจะเป็นพวกติวเตอร์ หรือว่าอาจจะเป็นเครื่องแปลภาษาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาจ้างเรารีวิวก็ได้ถูกไหม ตัวนี้นะคะก็สามารถทำเงินได้เยอะมากๆเลย อันนี้พี่ชีคอนเฟิร์มค่ะ เพราะว่าไอตัววิธีนี้นะคะพี่ชีก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะ คือตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะก็มีผู้จ้างงานนะคะ ติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เลยว่า อยากจะให้พี่ชีนะคะรีวิวสินค้าต่างๆนะคะ ซึ่งเราอ่ะก็จะต้องมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าสินค้าหล่อนั้นนะคะ เหมาะกับผู้ชมของเราหรือเปล่าค่ะและถ้าหากว่าน้องๆคนไหนนะคะ อยากจะสร้างรายได้จากการเป็นนักรีวิวนะคะพี่เชียทำคลิป ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ สามารถไปกดดูได้ที่ลิงก์ข้างบนนี้ค่ะ บอกตั้งแต่วิธีการเริ่มแรกเลยนะคะว่า เราอ่ะจะเป็นนักรีวิวได้ไงนะคะ และก็แหล่งวิธีหางานนะคะ คือบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้เขามาติดต่อเรา เพื่อที่จะไปรีวิวให้เขานะคะ แต่เราสามารถทักไปหาเขาหรือว่าโปรโมทโปรไฟล์ของเราให้กับเขารู้นะคะ ว่าเรามีความสามารถอะไรบ้าง และเขาอ่ะก็จะได้มาจ้างงานเราค่ะ และข้อนี้นะคะพี่ชีคอนเฟิร์มเลยว่าคุณอ่ะจะได้ทั้งชื่อเสียง แล้วก็รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเยอะเลยค่ะ เหมาะกับน้อง ๆ วัยเรียนตอนนี้เลยนะคะ แต่ไม่ใช่แค่น้อง ๆ นักศึกษานะคะที่ทำ จะบอกว่าคนวัยทำงานอย่างชีนะคะ ก็ทำได้ค่ะ หรือว่าระดับคุณแม่คุณพ่อก็สามารถทำได้ค่ะ เพียงแค่ดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาเท่านั้นเอง คุณมีความโดดเด่นในด้านไหน แสดงมันออกมาเป็นคลิปนะคะ แล้วสปอนเซอร์จะมาเห็นเรา แล้วก็เขาจะชอบเราในด้านนั้น และเขาจะหาโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ หรือว่างานบริการที่เหมาะกับคุณมาจับแมทชิ่งกันนั่นเอง มาถึงวิธีการหาเงินใน t ิ k t o k ข้อถัดไปนะคะข้อนี้นะก็เรียกว่าทำง่ายดีกว่าทำง่ายเลย ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องเสียแรงอะไรมากมายแค่มีโทรศัพท์มือถืออยู่คนหนึ่งเครื่องแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถทำได้ไอตัวนี้ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้า ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะ มันคือการทำ affiliate ค่ะ การทำ affiliate นะคะ แปลว่าการที่เราอะเอาสินค้านะคะของคนอื่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะคะ ที่อยู่ใน s h อ p e e และ Lazada นะคะ เอามาขายอ่างงกันไหมเราอ่ะไม่ต้องสต็อกของ เราไม่ใช่ผู้ผลิตเราไม่ใช่เจ้าของสินค้า แต่เราอ่ะจะเอาสินค้าของคนอื่นน่ยมาโปรโมทขายให้เขาแล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นยังไงล่ะคะพอสินค้าตัวนั้นขายได้นะคะ เราก็จะได้ค่าคอมมาค่ะ วิธีการนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะ ไอตัว s h อ p e e และ Lazada Affiliate ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ชีจะทำคลิปเป็นลำดับต่อไปนะคะ ว่าทำยังไงนะ ซึ่งพี่ชีก็ศึกษาแล้วก็ทดลองทำมาได้ประมาณสัก3-4 เดือนนะคะ ก็ถือว่ารายได้โอเคเลย แล้วเดี๋ยวพี่ชีจะทำคลิปไว้ให้นะคะ หรือถ้าหากว่าใครนะคะ เปิดร้านใน s h อ p e e หรือ Lazada อยู่แล้วนะคะ สามารถทำขั้นตอนนี้ต่อได้เลยนะคะ โดยที่คลิปนี้นะคะพี่ชีทำไว้แล้ว ก็คือวิธีการขายของใน TikTok ค่ะ ไปดูกันได้เลยนะ อันนี้มันลิงก์กัน ส่วนวิธีสุดท้ายนะคะที่จะเอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะ ก็คือการขายสินค้าของตัวเองใน TikTok นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เรามีอยู่นะ สมมุติว่าเราเป็นผู้ผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ หรือเราเป็นเจ้าของโรงแรมสมมุตินะหรือเป็นเจ้าของคาเฟ่อะไรสักอย่าง เราก็ทำคลิปนะคะ รโมทสินค้าและก็ร้านของตัวเองนะคะลงไปใน t ก k t o k ทุกๆ วันนะคะมันก็เหมือนคล้ายๆกันกับ Facebook Fanpage นั่นเอง เท่านี้นะคะ TikTok ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะเรียกลูกค้านะคะ เข้ามาหาคุณค่ะง่ายมากๆเลย เราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นทำโฆษณาหรือว่าทำอะไรที่ไหนนะคะ ใน TikTok นะคะ สามารถเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมหาศาล โดยที่เราอะทำคลิปแค่คลิปเดียวนะคะ อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะต้องลองจับมือถือออกมาแล้วก็มาสมัคร TikTok แล้วค่ะ จริง ๆ แล้วอ่ะวิธีการหาเงินใน t ิ k t o k นะคะยังมีอีก 2 ข้อนะคะ แต่ 2 ข้อนี้ยังไม่สามารถใช้กับ t ิ k t o k ในประเทศไทยนะคะ แต่เรารู้ไว้ก่อนก็ดีนะคะ ข้อแรกนะคะก็คือการได้รับเงินค่าโฆษณาคล้าย ๆ กันกับทำ YouTube นะคะ สมมุติว่าเราอ่ะกดเข้าไปดูคลิปหนึ่งใน YouTube นะคะ เราก็จะเจอโฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเราก็ต้องกดข้ามกดข้ามใช่ไหมคะไอตัวนั้นนะคะ โฆษณาที่เราดูนั้นเจ้าของช่องหรือว่าเจ้าของคลิปนะคะเขาก็จะได้เงินตรงนั้นนะคะ และใน t ิ k t o กนะคะทางฝั่งอเมริกาก็มีตัวนี้ออกมาแล้ว เพียงแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีนะคะ แต่ตอนนี้เราปั้นผู้ติดตาม แล้วก็ทำช่องของเราให้โตไว้ก่อนนะคะ ในอนาคตถ้ากดเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็ได้รับเงินทันทียังไงล่ะคะ และอีกข้อหนึ่งนะคะที่เอามาฝากกัน แต่มันยังไม่เกิดขึ้นในไทยนะคะ ก็คือการเปิดร้านขายของโดยตรงเลยนะคะใน t i k t o ก ซึ่งตัวนี้นะคะก็เหมือนใน TikTok จีนค่ะ ดูในคลิปนี้ได้เลย ตัวนี้นะคะก็เป็นการขายสินค้าใน TikTok จีนนะคะ ซึ่งเราสามารถกดสั่งซื้อได้ในแอป เลยนะคะ ก็ถือว่าลูกค้าสามารถก ที่จะซื้อภายหลังก็ได้นะคะ เพียงแต่ว่าเขาต้องจดจำชื่อร้านให้ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการหาเงินใน Tik t o อกของปี 2021 คิดว่าน่าจะทำได้ไม่ยากนะคะ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆ ได้รับรู้นะคะว่าวิธีการหาเงินใน Tik t o อกอ่ะเราก็สามารถทำได้ง่าย ๆนะคะ เพียงมีมือถือแล้วก็ Wi-Fi ค่ะอ๋อต้องมีแอปทิกต o อกด้วยนะ อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะชิก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะ ใครอยากรู้อะไรหรือว่ามีคำถามสงสัยอะไร สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนที่เขาเคยทำมาแล้วหรือว่ามีประสบการณ์ก็สามารถแชร์ไว้ที่ใต้คลิปได้ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบาย